สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ย้อนตำนานเหรียญรุ่นแรก สู่เหรียญสร้างบารมีปี 65นะครับ ของพระครูวิสุทธิวิทยาคม หลวงพ่อทองสุทธาสีโร วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับ พศ2565นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับ รุ่นนี้นะครับจัดสร้างอยู่ด้วยกัน สิบเก้ารายการสิบเก้าเนื้อด้วยกันนะครับซึ่งพระที่ผมได้มานะครับ ที่ผมจองมาได้นี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่เนื้อด้วยกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะมีเนื้อนวะนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับ เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็จะมีเนื้อ ทองทิพย์ผิวรุ้งนะครับ ซึ่งในแต่ละเนื้อนี่นะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นหมายเลข หมายเลขของเหรียญนี่นะครับ ที่ตอกท้ายด้วย 046เนี่ย ตรงสังกตินี้จะมีโค้ด9ด้วยนะครับ นี่ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับ ก็พระที่ได้มานะครับ สงสัยนิดนึงนะครับว่าเขาไม่ซีนมาให้นี่ครับนี่ผมได้มาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีซีนพลาสติกใสมาให้นะครับ อันนี้ไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดนะครับ ก็แค่สงสัยนะครับทำไมไม่ซีนมาให้นะครับแกะมานี่ไม่มีเลขสวยเลยนะครับ ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แค่สงสัยนะครับเอ๊ะทำไมถึงมีซีนมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดมาสีเนื้อนะครับ เดี๋ยวมารีวิวต่อเลยนะครับ ก็จะมีเนื้อนวะนะครับ ซึ่งเนื้อนวะเนี่ยนะครับ กล่องด้านในเขาจะเป็นสีเทาเนี่ยส่วนเนื้อทองแดงผิวไฟนี่ด้านในเขาจะเป็นสีชมพูเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนื้อ ทองที่ผิวรุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่รองพระเป็นสีเขียวอ่อนมานะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อเลยครับ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 ซึ่งพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทองนะครับ เขียนเป็นพระครูวิสุทธิวิทยาคม หลวงพ่อทอง สุทธศสีโล รุ่นสร้างบารมี65นะครับ ย้อนตำนานเหรียญรุ่นแรก วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับ พศ2565นะครับ เดี๋ยวมาชมเนื้อในกันเลยนะครับ เนื้อหาเป็นยังไงนะครับ สวยงามเพียงใดนะครับ ซึ่งเนื้อนี้นะครับรองพระด้านในเป็นสีชมพูนะครับ เนื้อนี้เป็น เป็นเนื้อ เป็นเนื้อทองแดงนะครับ เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับ ึ่งถ้าเป็นเนื้อทองแดงมันปูนี่นะครับ ก็จะเป็นรายการที่ 12 นะครับ สร้างอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 100 ขออภัยครับ 1,999เหรียญเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงมันปู เดี๋ยวเรามาชมดูความงดงามของเหรียญกันเลย นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเลยนะครับ ถ้า รีวิวแบบ ใส่ซองนี้จะเห็นเนื้อพระได้ไม่ชัดเจนเนี่ยสวยงามวิบวับเลยทีเดียวเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยรุ่นสร้างบารมีปี 65นะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่เนี่ยจะเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์เนี่ยพิมพ์ครึ่งองค์ เดี๋ยวเรามาชมดูความงดงามไปพร้อม ๆ กันเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องกล้องนะครับ เดี๋ยวเราไล่ดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของใบหน้าของหลวงพ่อนะครับสวยเลยนะครับ ถัดมานี้จะเป็นโคดเม็ดงานะครับ เป็นตัวอุกนะครับส่วนด้านซ้าย เป็นโค้ดเลขโค้ดเนี่ยจะเป็นเลขโค้ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเนี่ย ตรงสังกตินี่จะตอกเป็นโค้ดอัวบอรอนะครับวัดบ้านไร่เนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับ ด้านหลังของเหรียญก็จะเขียนเป็นขออนุญาตสองกล้องอีกทีนีงรุ่นสร้างบารมีหกห้านะครับ ตรงกลางนี้ก็เป็นยันนะลงมาตรงขอบนี้เป็นวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะพศสองห้าหกห้า เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสวยงดงามเลยทีเดียวนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับ สร้างไม่เยอะนะครับเนื้อทองแดงนี่ยังไม่ถึงสองพันเหรียญเลยนะครับรายการที่สิบสองเนื้อทองแดงมันปูเนี่ยแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ลงท้ายด้วยที่ตอกโคดเหรียญเนี่ย ลงท้ายด้วยศูนย์สี่หกเนี่ยนะครับ ตรงสังกตินี้จะมีเลขเก้านี่บต่อโค้ดไว้เนี่ยเดี๋ยวมาดูเหรียญถัดมากันเลยนะครับ ที่ใส่ เหรียญถัดมานะครับเหรียญถัดมานี่เป็นเนื้อ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเนี่ยรองพระด้านในเป็นสีชมพูเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงผมแกะเลยเนี่ยจะได้ชมเนื้อหาใกล้ๆชัดๆนะครับ ถ้าเรารีวิวแล้วส่องผ่านพลาสติกใสนี่มันจะเห็นคุณๆขาวๆนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับเนื้อทองแดงมันปูนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับ แต่ที่จะต่างกันก็มีโค้ดเนี่ย เหมือนกันนะครับโคดเม็ดงาเหมือนกันนะถ้าเนื้อเนื้อทองแดงนี้น่าจะเป็นโคดเม็ดงาเหมือนกันนะถัดมาตรงนี้จะเป็นหมายเลขโคดนะครับหนึ่งสามเก้าศูนย์เนี่ยส่วนคตินี้ก็จะเป็นโคดบวรนะครับ แต่ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์นะเห็นไหมจะมี คนเลขเก้านะคถ้าสองไม่ชัดนี่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะ มือผมจะดิ้นดิ้นนิดนึงนะซึ่งผมเปลี่ยน โทรศัพท์มาใหม่ด้วยนะครับ เครื่องใหม่เนี่ยก็เลยการใช้งานนี้ยังไม่ค่อยคล่องนะครับ ไม่เหมือนเครื่องเก่าที่ผมเอามารีวิวก่อนหน้านั้นนึงเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ ก็จะ เหมือนกันเลยครับด้านหลัง แต่ถ้าเป็นเหรียญจริงเนี่ยจะออกผิวสีส้มๆเนี่ยครับ แต่ถ้าถ่ายเป็นวิดีโออย่างนี้นี่เนื้อเนื้อผิวเหรียญจริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ใกล้เคียงอยู่นะครับจะสีออกส้มๆผิวไฟเนี่ยด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับหกห้าเป็นยันนะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญถัดมากันเลยนะครับเหรียญถัดมา เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อทองแดงมันปูเห็นไหเดี๋ยวมาดู วิกกี้เนื้อทองแดงมันปูกับเนื้อทองแดงผิวไฟไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูเนื้อนี้เป็นเนื้อนวะนะครับกล่องสีครีมนื้อเนื้อนาวานี่ไม่ต้องแกะนะซองแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาชมเนื้อนาวะกันเลยเนี่ย หน้าหลวงพ่อเงาสวยใสเลยนะครับเหรียญนี้ผิวค่อนข้างตึงนะครับทำออกมาได้ตึงเนี่ยเหรียญนี้จมูกจะโดนนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดเม็ดงานะครับตัวนนะครับ ัดมา ก็จะเป็นโค้ดเหรียญนนะครับ หนึ่งหกเก้า โค้ดวบอรอนะครับวัดบ้านไร่เนี่ยด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับ สวยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกเนื้อหนึ่งนะครับ เนื้อนี้เป็น เนื้ออะไรเป็น กล่องใส่พระเป็นสีเขียวนะ เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ ผิวลุ้งนะครับ เนื้อนี้นะครับ เนื้อนี้ผมขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับ สวยเลยนะครับ ถ้าเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งเนี่ยนะครับ สร้างอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับ ราคาจองอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท นะตรงนี้ก็จะมีโค้ดนะครับเป็นโค้ดโค้ดมะหรือเปล่านะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะ สวยวิบวับเลยทีเดียวนะครับ มีเสน่ห์อีกหนึ่งแบบนะครับ ทองที่ผิวรุ้งนี่รุ่นนี้สร้างน้อยด้วยนะครับ ทุกเหรียญรวมกันนี่สร้างไม่เยอะนะครับ สร้างอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญด้วยกันนะครับ รุ่นนี้นะครับสร้างรวมทุกเนื้อทุกเหรียญนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับมีแบ่งปันนะครับท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับมีราคาทุกเหรียญนนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเหรียญน้อยนะครับเหรียญสวยด้วยนะครับ เงาเลยนะครับผิวนี่จะเงาวิบวับเลยนะครับ อุซานี่น่าจะมีเจตนาทำให้ใกล้เคียงกับเหรียญรุ่นแรกนะครับที่สร้างออกมานะครับย้อนยุคนะก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระ นะครับ คลิปหน้านะครับ มีพระของเกจิท่านไหนนะครับ พระรุ่นใดนะครับ ที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ